พร้อมไหมนะโอเค เออกันกันไปทุกคนได้ะครับโอกันกันเลยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมเทอร์เรียไม่เอาตัวรอดนรับแต่ว่าผมผมทำให้นเป็นบอมแบบแบบ้แบบนี้เองบอกเลยคือมันลามมาจากคืออย่าถามนะคะว่าลามมาจากไหนครับลามมาจากตรงนี้ครับท่านผู้ชม มันลามมาจากตรงนี่ครับ ลามมาจากตรงนี้ แล้วมันก็ก้าวมาสู่ตรงนี้ละครับไม่ใช่ครับมันมันเป็นหินหินไอ้นี่ครับมันเป็นหินมันเป็นหินคือท่านเอิร์ธท่านดีมสามสี่ห้าท่านเอิร์ธนั่นแหละคือเขาถือวางอีโบสโตนไว้แล้วใครบอกไปวางสุกตรงนี้ล่ะคะโอของเต็มเดแต่จะบูของเต็ม เออเองนะปลาสามตัวน่า น่าทิ้งนะน่าจะทิ้งไปบ้านพอดีบ้านอยู่ทะเลทรายตรงนี้อยู่ในชุด นี้เราอยู่ในบอสชาเลนกันขอให้คำกดลัดบอสนิชาบอสชาเลนในวันนี้ที่เราจะมาเล่นทางก็คือ สเกลิตัมพรามครับ นี้เรามาเล่นกับสเกลิตัมพรามให้สนุกกัน โอ้โห ใครเล่นการเดียนสนุก สนุกขนาดนี้เลย มือไม่อ่านงงนะครับ ว่าทำไมพุ่งพุ่งเร็วจังน่ามาแล้วบ้านมา โอเคครับ ที่สาเหตุที่มันวิ่งเร็วนะครับ มีของวิเศษครับคือเจ้านี่ครับเบกเตอร์บูทมันทำให้เร็วว่า เดินไวแล้วเมื่อเอาออกครับมีกินดูดูด้วยนะครับม่น่า้องะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเดินไม่เร็วเลยเอามือ เมื่อเปิดใส่นั่นแหละอ่ามันจะเป็นอย่างนี้ เอา เอาดูเกเสียงโอเค จัดไปไปอยู่ตรงนี้ครับ ก็ปินเหรออีใครมาวางก็ปินแถวนี้อ่ะแล้วใครเอาของคีดฉันไปครับ ันนี้เรามาโชว์อุปกรณ์การกำจัดกาเดีนเอ้ยกันเราจะมากำจัดกระแสของใครัวนี้นะครับคุณอันนี้ไม่ใช่ยี่สิบเอ็ดเนี่ยเนี่ยตัวนี้นะครับคือ เกมา ถ้าเนิร์เข้ามาเมื่อไหร่ ผมจะรอเสกของไงนะโอเคได้แล้วก็เครื่องจันนานนี้ต้องรอขั้นหนึ่งเดียว คุณเห็นอันชาติหนึ่งคือเพลเยอร์เรนจมติดากาเดียนเอีไยมนะผมรอดครับโอเคครับ อยากรู้ไหมครับว่าหัดแต่คอดโอเคอยากรู้ไหมว่าทำไมรอดมือใหม่ๆก็มือใหม่ๆไม่รู้มือเก่าๆ รู้หมดแหละ ว่าแตัจนนิ้วจะค้างแล้วเออไปเออยีก็่ของน้องกุลินนะเคลือมันชอบค้างแต่ผมมันสเปคดีอ่ะนี่ที่จริงจะซื้อจอสติกมาเล่นแหละแต่น้องเชราน้องกุลินเล่นไม่ได้เือพอน้องกุลินจ็คกระชิบครับจุดหนึ่งรวมปุมันกระชิบแทบกระชิบแทบสองเจ็ดจุดศูนย์ นเมื่อพวกเราอ่ะโดนจับแล้วเออเออเข้ามาให้เร็วที่สุดนะ ลูกบางคน k f ยเ it in Orbitela. Không chặt. Anh ấy m à จับก็ง่ายใส่ง่ายแต่ไม่เท่เลยครับสิ่งของที่ต้องเตรียมคือเลสติ้งไทชนะ Dynamic Demonic Witterblows Laser Refill Mnemonic Phantasmer Super ฟาร์มแมลงแล้วก็ตามที่หัวใจทองหมดมานาไม่มานามานาสีฟ้าแบบนี้ครับที่ปรากฏทอง สิ่งของที่ต้องเปลี่ยนเอ็ดของเป็นของจำจัดหมดแล้วมาเคลียร์ตรงนี้ต่ออีควิมิงก็คือที่มันปล่อยพลังครับเออมันจะเปลี่ยนอยู่ตัวตัวอีเฟนตัวตัวอีเฟนก็จะใช้จากอีควิเมนเนี่ยแล้วก็เอสเนตตรงนี้ครับ ดูได้ไงครับว่ามันขึ้นจากอันนี้ครับเนี่ยไอที่บวก ไอที่บวกครับ ่ะเห็นไหมเดียวขึ้นแปดีเฟนแล้วก็เพิ่มอีกสองโอ้กระปินโลกระปิน มัมมี่ต่างหากครับเราไปได้บ้างดับแต่เงินเราก็สามารถ อกมาทำยังไงอะไรประมาณนี้แหละมีผมนด้ฮับโหมดนะครับที่ถามว่ารับโหมดเอามาจากไหนครับไม่ใช่ฮับโหมดในความว่าไปเปลี่ยนได้นะฮะซึ่งฮับโหมดในกรณีนี้ผมไปลงในเทอรแล้วก็ในแมปนี้ผมยังไม่ได้เสกเลย ผมไปเสกไอแมปนี้ของชาติเขา แล้วก็ด้าน้งหมดมาอาจะโอเคครับด้านเนอะด้านตุเลมครับมันจะมืดแล้วครับรีบมาเลยขอตอบได้กันบางคนนะครับใส่ชุดไอแมนิตี้หลอกมาคิดว่าเฮ้ยก็ดูเดกกาครับที่จริงไม่กาครับต้อใส่อินฟินิตไว้ไม่กาโอเคโอ้ใส่หมวกนะ ยังสกิลีิตันคลามแต่ยังไม่มืดเลยอะตัดตัวเสกตัวเสกหัวแม่เสกยังไงหัวแม่เสกพร้อมยังก็พร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วชาลีนี่เป็นที่เลยอันนี้กำจัดาเล่นกับลูกก่อนนะตตัวตตัวตตัวตตัวตตัวตตัวอันนี้กำจัด อันนี้ทำยังไงก็ได้นะแต่ว่าให้มีแต่ว่าให้มีเจ้านี้ครับจานตัวนี้ครับแต่นี้ไม่เกี่ยวครับออกจะได้จานตัวนี้รักเมย์อันนี้ อันนี้อันนี้อันนี้อันนี้อันนี้เพิ่มเพิ่มการโจมตีครับ แล้วนี้อันนี้ก็กัรไฟบล็อกครับ เคทาเล่นสามตัวนะ มีทั้งสกิลิตัมฟาร์มเดวิสเซเว่แล้วก็เดทวินนะครับเดทวินที่มันมีสองตายแยกกันไม่ได้ผมกำลังจัดการเดทวินอยู่ตอนนี้ตัวได้ Hello, B. Hello, Papa Ho. Ow, you can rock for me. 承担成本。 อกว่าปลากระโูนปลากระโูนน่ะเห็นแล้วเห็นแล้วอัดจุ้ยมีคนทำลายตามสายบ้านเราด้วยนี่จ้ะ มดาที่เราลงไปในหนึ่งเองนะผมจะได้แล้วผมจะได้แล้วมมไปแล้วผมเลิเก็บโซแล้วอ่ะไม่ไรสามไม่ได้สมคำข้าวเลย เห็นไหมตัวใหม่ในครับโหมดครับเหมนว่าเราจะได้ตัวเรียกบอสอีกแล้วได้ไหมไม่ได้ให้ท่านผู้ชมก็ดูอ๋อเห็นแล้วแต่ตัวนี้เองมันไม่อ่า โป้งหนึ่งนิ้วก็เกมแล้ว หรอกมันไเอาขึ้นดูดูก่อน โอ้องงาเลยเนาะไปสองตัวทั้งพี่นะเราก็สองพันตัวเก้าสองตัวนี่คือบ้านหลังแรกที่ทำมาจากกาเดียนนะฮะไม่ชัวกัวอะไรก็ขึ้นดูดู เ่ดวัคดะ่ััะสี่ี่ว่ะวัดวตัวนี้คือกับดัก ไหมตอนที่หมุนอยู่เราโจมตีมันไม่ได้อนครับเราตจมตีมันไม่ได้ มันอยู่ในประเภทไหนกับบางคนถามตัวที่หมุนนี่คืออยู่ในประเภทมอนสเตอร์ครับ มอนสเตอร์กับตักว่าเนื้อก็โดนด้วย วัดตาใช่ครับเตะขิ้นบูดูด้วยบูมบูมเราขึ้นบูดูด้วยนี่มีขิ้นบูดูนะตาะเฮ้ยระวังระวังกับดักเชิญจ่อเลยจ่อเลยเดี๋ยวตัดหน้าโดนน้ำเงินไหมไม่โดนน้ำเงินหลุดดักโก้มานนี่หน่อยงานมันเสียนะมันี่หน่อยโก้ มีกุญแจทองไหมมีกุญแจตายอยู่นี่มีอยู่อันเดียวมีอยู่อันเดียวมาเปิดให้เกันหน่อยบัดดีเก็ดมาริโออ่าอู้แหวะเราก็ถามว่าคุณจะทองเอามาจากไอเสกมันไม่ครับเอาเอง จักมีสวยอีกนี่ดอะไร โอ้โหน่ารักจกระดูกโกรธระวังให้ดีนะ อะไรอ่ะเโจได้เหรอ อู้ก็ได้ไปแล้วแอลแอลวายดูกับดักดูเร็วโบไปไปเปิดกันเจ้ากำรนายเวนได้กับดักไปเปิดกันโบไปเปิดกันเลยมาเร็วโบมาเปิดเลยกระดดเปิดเลยโบเปิดเลยอู้สเกลเอฟพี ใส่ไปนะใส่อะไรก็ได้ชื่ออะไรชื่ออะไรก็ได้แต่ไม่กับของเต็มเลยคะ อะไรนี่เชิญ กองเงินนะเงินนะอะไรอ่เงินนะทำโกอะนะเงินไม่ไม่ชอบเฮ้ยน่ารักเลยคนนี้โอ้เงินินไาย เปิดอยู่เนี่ย 我的了，没饭。 Okay.